วัสดีค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะ ที่ YouTube Channel ช่องใครๆ ก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ วันนี้เป็นคอร์สอัศวินออนไลน์วันที่ 12 แล้วนะคะ เร็วมากๆเลยค่ะ วันนี้สิ่งที่ได้อยากจะบอกว่า อะไรก็ตามที่เราลงมือทำผลลัพธ์มันย่อมเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ มันอาจจะไม่ได้ในวันแรกหรือวันที่ 2 หรือวันที่ 3 แต่ถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นผลลัพธ์มันย่อมเกิดแน่นอนค่ะ และแล้ววันนี้ก็ได้มีคนมาวางมัดจำค่ารถกระบะที่โพสต์ขายไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะ เป็นรถกระบะที่เป็นสมาร์ทแคปของโตโยต้าค่ะ แล้วก็ได้ประกาศโพสต์ขายรถยนต์ตัวเอง แล้วก็มีคนมาดูแล้วก็ให้ราคาที่แบบราคาดีกว่าเต็นท์มากๆ เลยค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่ประกาศแค่วันสองวัน จะมีคนเข้ามาพูดคุยและสอบถาม แล้วก็ เลือกที่จะมาดูรถแล้วก็เลือกตัดสินใจที่จะแบบ เออ อยากได้รถคุณนะครับ อะไรเงี้ยถ้าตกลงก็แจ้งผมกลับมาด่วนเลยค่ะ หรือแม้กระทั่งโพสต์ขายกล้อง โพสต์ขายนาฬิกาค่ะ ก็มีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ ที่อยู่ในอเมริกา ติดต่อเข้ามาเพื่อจะได้อยากได้นาฬิกากับกล้อง แล้วก็ให้เราส่งไปและที่สำคัญเชื่อไหมคะว่าได้ราคาดีมากๆเลยค่ะ ไม่น่าเชื่อเนอะ ตลาดออนไลน์นี่มันมันง่ายแบบนั้นจริงๆ แล้วมันก็ยังสามารถไปถึงลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกได้เลยค่ะฉันอยากจะบอกว่าวันนี้ค่ะ ถ้าเราลงมือทำอะไรบางอย่างผลลัพธ์ต้องเกิดแน่นอน ไม่เร็วก็ช้า แต่ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรเลย ผลลัพธ์จะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอด และเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา ถ้าชอบกดไลค์ และกดแชร์หลงไลค์กด subscribe หรือโทรมาพูดคุยสอบถามส่วนตัวได้เลยนะคะที่ 0949296356 ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะคะ บ๊ายบายค่ะ